您好，我们今天要离开普吉了。好的，您们现在退房吗？是的，请您们在大堂稍等一会儿。我们的飞机将在六个小时之后起飞，所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗？没问题的，女士。您们两个小时之后回来取行李，对吗？是的，谢谢您。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 แปลว่า สวัสดีค่ะ เราจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันนี้ค่ะคำว่า你好แปลว่า สวัสดีคำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า今天แปลว่า วันนี้คำว่า要แปลว่า ต้องการ离开แปลว่า ออกจากหรือไปจากคำว่าภูจิแปลว่า ภูเก็ตคำว่า了 แปลว่าแล้วสำหรับประโยค好的你们现在退房吗แปลว่า ถ้าคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะคืนห้องเลยไหมคะคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้คำว่า退房 แปลว่าคืนห้องหรือเช็คเอาท์คำว่ามาแปลว่าไม่สำหรับประโยค是的แปลว่า ใช่หรือถูกต้อง เป็นการตอบรับในภาษาจีนสำหรับประโยค 请您们在大堂稍等一会แปลว่า คุณลูกค้าคอยที่ล็อบบี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะคำว่า请แปลว่าเชิญคำว่า您们แปลว่าพวกคุณคำว่า在แปลว่าที่คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง ความหมายตามตัวอักษรในภาษาจีนคือ ใหญ่ห้อง คำว่าเชาแปลว่าครูคำว่าตงแปลว่ารอคำว่า一ยแปลว่าพักหนึ่งสำหรับประโยค我们的飞机将在六个小时之后起飞，所以我们能把行李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 เลข6ออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าเหลียวคำว่าเป่ยเฉาชแปลว่าชั่วโมง สำนวน在六个小时แปลรวมกันได้ความว่า ใน 6 ชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้คำว่า起飞แปลว่าขึ้นบิน สำหรับประโยค所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗？ แปลว่า ดังนั้นเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้ไหมครับคำว่า所ยแปลว่าดังนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่าฝากแปลว่าเอาคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่าเ先แปลว่าก่อนคำว่าจี放 แปลว่าฝากวางหรือส่งคำว่า在แปลว่าที่คำว่า酒店แปลว่าโรงแรมคำว่า两个แปลว่าสองหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค没问题的女士你们两个小时之后回来取行李对吗 แปลว่า ไม่มีปัญหา อีกสองชั่วโมงจะมารับใช่ไหมคำว่าไม่แปลว่าไม่มีคำว่า问题แปลว่าปัญหาคำว่า的แปลว่าของคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า两แปลว่าสองคำว่าเก แปลว่าหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้คำว่า回来แปลว่ากลับมาคำว่า取แปลว่ารับคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่า对แปลว่าถูกต้องคำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค是的 谢谢您แปลว่าถูกต้องหรือใช่ ขอบคุณ